มาทั้งหน้าเลยทั้งหน้าเลยเธอทั้งหน้าเลย พียงเศษคนในสายตา บอกมีค่าเหมือนจะไัยอยากให้เจ้าลองเปิด ังเพื่อนคนทั้งหลังที่แทงเข้ามาทุกลมหายใจและหยดน้ำตาอย่าใจอ่อนล้าเยืดได้หมดแรงมองมองจิตใจทบทวนลาแรงเพื่อคนทั้งหลังที่แทงเข้ามาทุกลมหายใจและหยดน้ำตา และนี่คือมือเบื้องขวายกขึ้นพร้อมพร้อมกัน สบายดีเมืองเวียนจีนโอ้โอ้โอเมืองแห่งฝัน มืองเวียนจีนลาก่อนนะเมืองแห่งฝันหายเฝ้ามองจิตใจ ทบทวนล้าบังเพื่อคนทั้งหลังทิ้งทางเข้ามาทุกลมหายใจและหยดน้ำตา อย่าได้อ่อนล้าอย่าได้หมดแรงเฝ้ามองจิตใจทบ แรงคนทั้งหลังที่แทงเข้ามาทุกลมหายใจและหยดน้ำตา ลมหายใจได้ดืวยน้ำตาความอใจทบวนลแงทุกลมหายใจ ใ